この痛みはいつ頃終わるだろうかまるで前が見えないトンネルみたい ความเยอะอีกโอ้ไอเดลมันก็พามาเนื้อดื้อดูดีบ่ตากนักดูดีโคมกินเงินทาลีมาแกรดบ่เตะตาคุณาเมื่อรู้มึงพออกไปโอ้โหมันได้เพิ่มที่เลย 해도 괜찮아 먹을 달려왔으니까 노래를 해 다른 일 자존감 낮아도 돼